พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน VR Real Estate ระบบความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาไปดูบ้านหรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้น คือจะได้เห็นแบบจากโมเดลบ้านที่ผู้ขายทำขึ้นเท่านั้นครับ ซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมือนจริงครับ ผู้ซื้ออย่างเราก็ต้องจินตนาการเอาว่าของจริงจะเป็นยังไง แคบไปกว้างไปสวยไหมข่าวดีคือ ตอนนี้เรามีซอฟต์แวร์ช่วยให้เห็นภาพเสมือนจริงในบ้านทุกมุม ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ บริษัท Blue Ocean Technology จำกัดเป็นไทเทคสตาร์ทอัพในโครงการ Success ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช ที่เน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ โดยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ VR Real Estate มาช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มโอกาสการขายให้กับธุรกิจ Real Estate สามารถเริ่มเปิดการขายได้ตั้งแต่โครงการเพิ่งเริ่มก่อสร้าง รวมไปถึงการออกไปจัดบูธนอกสถานที่ โดยลูกค้าที่เข้าชมโครงการจะเห็นภาพเสมือนจริงภายในบ้าน เห็นวัตถุต่าง ๆ แบบมีมิติเลือกเปลี่ยนสีวัสดุสีผนังได้ นอกจากการเห็นภาพแล้วลูกค้ายังเดินรับชมส่วน ต่างๆ ของโครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียมในโลกเสมือนจริงทั้งภายในห้องตัวอย่างสระว่ายน้ำส่วนออกกำลังกาย ดาดฟ้า และยังใช้มือจริงหยิบจับหรือกดปุ่มในโลกเสมือนจริงได้ที่สำคัญคือยังเปลี่ยนไปรับชมโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมอื่นๆ ของบริษัทได้ด้วยครับสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000